สวัสดีครับเล h a สตูดิโอกลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับในช่อง YouTube เหมือนเดิมนะครับอนอกเหนือจากการทำคอนเทนต์ที่ตัดผมนะครับ เราก็จะยังมีในช่วงของรีวิวอีกนะครับ ช่างรีวิวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจร้านตัดผม อาชีพช่างตัดผมนะครับ ผมก็จะมารีวิวมาแชร์ดีกว่านะมาแชร์อย่าบอกว่าแชร์ ไม่อยากพูดคำว่าแนะนำหรือว่าสอนอะไรตรงนี้แน่นะ ผมจะใช้ประสบการณ์จริงนะครับ มาแชร์มาเล่าให้ฟังนะครับ ทีนี้นะครับมันมีข้อสงสัยว่าจากคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมทำเปิดร้านตัดผมต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้างนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยคลิปนั้นโอเคมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามาแบบ อะไรมากมายนะครับก็คือจะจบในส่วนของตรงนั้นไปแล้วก็ถ้าเกิดมีใครสงสัยอะไรมากนะครับ ผมก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็มาตอบในคอมเมนต์แล้วก็มาเพิ่มเติมในส่วนของอคำอธิบายนะครับของคลิปนะครับ จบในเรื่องของการขออนุญาตต่างๆนะครับ ทีนี้เนี่ย มันมาถึงในส่วนของการเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลนะครับของ ร้านตัดผมนะครับ ในกรณีเนี่ยเราเปิดกิจการตัดผม ร้านตัดผมนะครับ เรามีรายได้ตามกฎหมายเนี่ยก็คือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คือคนที่มีรายได้ ไม่ว่าจะรายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ คือรายได้เราอ่ะมันมันจะต้องทำการยื่นเสียภาษีนะครับ เราจะต้องทำการยื่นแบบยื่นแบบการเสียภาษีประจำปีนะครับ โดยภาษีส่วนบุคคลสำหรับผู้มีเงินได้ทำกิจการทำธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นร้านตัดผมเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนของพองอด90นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นพองอด90 แล้วก็พองอด94นะครับเอ๊ะทำไมมีต้อง 2อันเลย อย่าเพิ่งตกใจนะครับ ก็คือพงด90นะครับ ก็จะเสียในส่วนของอเป็นสิ้นปีของปีภาษี แต่ว่าจะมาชำระในภายในมีนาคมของปีถัดไปนะครับ ส่วนพงด94ก็คือจะเป็นการชำระภาษีครึ่งปีนะครับ ครึ่งปีแรกก็คือจะยื่นประมาณเดือนกรกฎานะครับ แล้วก็ เราก็จะทำการไปที่สัมภาระเขตสัมภาระพื้นที่ต่างๆ ที่เราอยู่นะครับ ที่เราทำกิจการนั้นอยู่ แล้วก็ไปยื่นความจำนงว่าผมจะมายื่นแบบพงด90หรือ94เอาสมมุติว่า ตัวนี้มันเลยครึ่งปีมาแล้ว ต่อไปปีหน้าก็คือระหว่างมกราจนถึงมีนานะครับ ก็คือผมจะยื่นพงด90 ทีนี้เราก็ไปแสดงเจตจำนงที่สัมภากรเขตสัมภากรพื้นที่ได้เลยนะครับ ว่าจะมาทำการชำระมายื่น เราจะใช้คำว่ายื่นก่อน เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องชำระหรือไม่นะครับ เราไปยื่นเราก็ไปนั่งคุยกับเขานะครับ ก็เขาก็จะถาม คือก่อนหน้าเนี่ยทุกคนจะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีก่อนนะครับ เราจะไม่พูดดราม่าว่า เงินภาษีเราเอาไปไหนอะไรตรงนี้เราจะไม่พูดนะครับ คือเราจะมาบอกแค่ เราจะมาแชร์แค่เรื่องตรงนี้พอห้ามผมจะไม่มีการดราม่านะครับ เสียภาษีแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรกลับมาอะไรเงี้ยคือเราไม่เอาไม่พูดนะครับแบบนั้นโอเค เรากลับมาวกกลับมาก่อน คือไอ้เลขที่แบบประชาชนเราอ่ะสามารถไปขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีเลยนะครับ ว่าเรามีกิจการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะทำการยื่นภาษีอ่าภาษีพงดอ90 แล้วก็ 94 ทีนี้แหละผมจะมุ่งประเด็นไปที่พงดอ 90 เพราะว่า1เขาจะดูรายได้รวมทั้งปี ในปีปฏิทินที่ผ่านมาในปีภาษีที่ผ่านมา ปีภาษีก็คือ 1 ปีปฏิทิน ตั้งแต่ 1 มกราจนถึง 31 ธันวาของทุกปี เขาเรียกว่า 1 ปีภาษีนะครับ 1 ปีภาษีก็คือเขาจะนับจากนั้น แล้วก็เราจะต้องทำการยื่นยื่นภาษีนะครับ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายได้ ส่วนบุคคลของเราเนี่ยตั้งแต่มกราภายในสิ้นเดือนมีนานะครับ แต่ว่าช่วงระหว่างตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับยังไม่ ทราบผมไม่ทราบเดี๋ยวผมเอามาเขียนให้ได้ใต้คอมเมนต์ดีกว่า ก็คือภายในเดือนมกราของปีถัดไป ส่วนวิธีการคำนวณนะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า วิธีการคำนวณเขาคำนวณยังไงเขาจะรู้เราได้ยังไงเขามานั่งเฝ้าเราไหมเขาแอบมาแบบเอ๊แอบมาสุ่มตรวจไหมว่ามาตัดผมที่ร้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสัมภาระเขาไม่ถึงขนาดนั้นนะครับสัมภาระเมืองไทยใจดีนะครับ คุยกันได้แต่ว่าขอให้จริงใจห้ามหลบเลี่ยงนะครับ ห้ามเลี่ยงห้ามแบบบกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะก็คือสัมภาระเนี่ยเขาก็จะคุยกันได้เขาก็จะถามเราว่าเอ้เรามีรายได้ประมาณเท่าไหร่ ต่อวันเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเท่าไหร่ รายได้เราได้รับเท่าไหร่กี่หมื่นเขาก็จะมาคำนวณเลยสมมติว่าอ่าสิบเดือนละหกหมื่นเดือนละหกหมื่นสิบสองเดือน ก็เอา60,000นคูณ12 เดือนไปเท่ากับรายได้เราทั้งปีนะครับเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรอย่าเพิ่งนำมาหักเขาก็จะดูจากรายได้ทั้งปีก็ประมาณเท่าไหร่ อ่ะเราลองกดตัวเลขดูไปตามตามตามกันไปนะครับ60,000คูณ12 เท่าไหร่ครับ ตกเลขครับ702ก็คือรายได้รวมของเราทั้งทั้งปีนะก็คือ702นะครับ โอเค เมื่อคำนวณรายได้ทั้งปีเราออกมาได้แล้วนะครับสัมภาระเขาก็จะกรอกแบบฟอร์ม คือแบบว่าในกรณีที่เราไปทำไปทาที่เขต หรือว่าสำนักงงานสัมภาระพื้นที่นะครับเขาก็จะดูเรื่องแบบฟอร์มให้อะไรให้ ว่าเราเรากรอกกรอกถูกต้องไหมที่ทำการเราอยู่ตรงไหนอะไรทั้งนี้นะฮะแล้วก็ในหน้าแรกในแบบฟอร์มของพงอดอเดี๋ยวผมจะ หน้าให้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับ แล้วก็หรือว่าถ้าเกิดใครอยากเห็นอยากดูแบบฟอร์มแบบเปล่าๆสามารถพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับ ว่าแบบฟอร์มฮองกดอ90 แล้วก็ดูมันก็จะมีรายละเอียดมาให้ดูนะครับอโอเค ทีนี้เนี่ยตรงไหนแล้วเอ่ยแบบฟอร์มก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาปีที่ผมชำระก่อน โอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับในตัวอย่างที่ของผมได้ชำระไปในปี 2560 ปีภาษี 2560 ก็คือเราจะต้องไปชำระในปี 2561 นะครับ ก็คือ นี่ก็คือเป็นแบบฟอร์มนะครับ เราจะต้องทำหน้าที่กรอกกรอกกรอกข้อมูลลงไปให้ทั้งหมดนะครับ เสร็จจับเรียบร้อยอถ้าใครทำไม่ได้ เราบอกเออน้องครับพี่ครับ ช่วยดูให้ผมหน่อย ช่วยกรอกให้ผมหน่อยเนี่ยคือเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเขาจะรู้อยู่แล้วนะว่าเราไม่สามารถกรอกเองได้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครทำเองได้ก็ทำไปฉลุยนะมันก็ไม่ยาก แต่ถ้าเกิดเรากลัวผิดพลาดหรืออย่างเงี้ยเราให้เจ้าหน้าที่เขาสอนหรือว่าเขาอาจจะกรอกให้เราเลยนะครับ อย่างเช่นเมื่อกี้เราคำนวณรายได้ออกมาแล้วเนี่ยเป็น7จ็ดแสนสองนะครับเขาก็จะมากรอกในตัวนี้ในส่วน ของหน้าหน้าย่อยลงมาในนี้นะครับ ว่าจะเป็นรายได้เท่าไหร่สมมตินะครับ แล้วก็มันจะมีการหักค่าใช้จ่าย เหมาหักนะครับเหมาหักค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณร้อยละ60 สมมุติว่าเอา7แสนลบ60%นะครับเหลือเท่าไหร่ลบไปต้อง4ี่แสนสมมติว่าคิดตามไปเรื่อยๆนะครับ7็ดแสลบหิบก็ประมาณ4ส2 0 0มจะเหลือ2ดหมื่นแปดพันเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือ จะเป็นยอดคงเหลือนะครับ ที่เขาจะเอาไปหักลดหย่อน อย่างเช่นลดหย่อนส่วนตัวลดหย่อนส่วนตัวของตัวเจ้าของร้านเองของตัวเราเองนะครับ ตอนนี้กฎหมายน่าจะได้ให้ได้ประมาณ60,000นะครับ เดี๋ยวผมดูนิดนึงอ๋อโอเค แล้วก็เปิดมาหน้าถัดไปนะครับ มันจะเป็นอยู่ในหัวข้อการคำนวณภาษีหัวข้อที่ 11นะเราเราไม่ได้มาสอนนะแต่ว่าเราบอกให้ดูนิดนึงอ่าเขาก็จะเอายอดที่เหลือ2 8 0 0 0เนี่ยส2 8แ0 0เนี่ยมาตั้งนะครับ แล้วก็จะหักรายค่าใช้จ่าย หักลดหย่อนส่วนตัว หักลดหย่อนตัวเราเองนะครับ ก็ประมาณ 60,000นะครับ เหลือเท่าไหร่สองแปดสองแปดสองแปดแปดลบด้วย 60,000 ลบด้วย 60,000 ก็จะเหลือ2 2 0 0 0 2 2 0เนี่ยจะเอามาหักอะไรอีกไหมเงินได้สุทธิเงินได้กำไร ภาษีร้อยละ6 3,000ข้อ 1 ถึงข้อ 7 ตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนคำนวณว่า เงินคงเหลือนะครับไอ้สองสองสองสองแปดเนี่ย มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องถูกคำนวณ คือถ้าเกิดเรามีเบี้ยประกันชีวิต หรือว่าเลี้ยงดูบิดามารดาอะไรตรงนี้กฎหมายอ่ตรงนี้นะครับให้เราไปศึกษานะครับ แล้วก็ไปชี้แจงแต่ละเคสแต่ละกรณีแต่ละบุคคลเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับ เราจะต้องเปิดใจไปคุยกับสามกรนะครับ เพราะว่าอย่างกรณีที่ รกลัวแล้วก็ไม่กล้านะครับ ตรงนี้เนี่ยผมเกรงว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งคุณมีรายได้ แล้วก็เงินเข้าบัญชีเยอะมากมายนะครับต่อปีเนี่ย มันจะกระเด้งไปที่สัมภากรแล้วก็จะโดนตรวจสอบย้อนหลังนะครับ อย่าลืมนะครับ การที่โดนตรวจสอบอย้อนหลัง แล้วก็เสียภาษี ชำระภาษีย้อนหลังเนี่ย มันเป็นอะไรที่เจ็บปวดเหลือเกินนะครับ เราก็ไปยื่นเสียภาษีซะนะครับไปยื่นการแสดงอะไรเขาเรียกว่าอะไรยื่นแบบเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลนะครับ ตามประเภทกิจการของเรานะครับ อันนี้เราจะเน้นเรื่องของการตัดผมทำผมนะครับ นี่คือประเด็นของผมก็คือจะมาบอกว่าเฮ้ยช่างตัดผมอยู่ก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีรายได้ส่วนบุคคลนะเออไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคือในร้านขนาดกลางแต่ถ้าเกิดร้านเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดมีรายได้นมีรายได้นะครับเดือนละสามหมื่นเงี้ยเขาเขาก็ต้องให้ไปยื่นนะครับเสียภาษีไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยร้านหนูอยู่ต่างจังหวัดรายได้สามหมื่นไม่ได้เป็นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่มีรายได้นะครับ ไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีด้วย ผมแนะนำนะ เพื่อมันเป็นฐานข้อมูลอะไรหลาย ๆ อย่างนะครับ เวลาเราเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับภัยอย่างเช่นโควิด อย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาจะต้องเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับ ไปโปรเซสด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมคิดเองนะ ไม่ใช้ใครมาบอกผมเลยว่าเอ๊ะทำไมเขารู้ว่าเราทำ อาชีพตัดผมจริงทำเขาเรียกว่าทำอาชีพตัดผมจริงเราไม่ได้โกหกในตอนที่เงิน 5,000 บาทอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างผมก็ไปขึ้นทะเบียนไอ้นี่ด้วยด้วยไปสอบใบนี้ไว้ด้วย มันก็เลยมีฐานข้อมูลในภาครัฐอยู่สองสองอย่างนะครับ อันทีนี้เรามากันต่อ เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าเพดานในการเสียภาษี อัตราอัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับ มันจะมีเพดานเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่า หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วคำนวณแล้วเนี่ย หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นหักลดหย่อนส่วนตัว ในกรณีที่ยื่นคู่กับผู้สมรสก็จะมีวิธีการคำนวณอีกแบบหนึง่ง แล้วก็ในกรณีที่มีประกันชีวิต ก็มาหักลดหย่อนได้ ในกรณีที่มีบิดามารดาที่เราต้องคอยเลี้ยงดูเนี่ย แล้วเขาก็มาหักลดหย่อนได้ แต่ว่า ในรายละเอียดเนี่ยไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะว่ากรณีแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่างผมนี่ไม่มีอะไรที่จะต้องมาหักรถหย่อนอีกแล้ว นอกจากหักรถหย่อนตัวเองได้ 6 0,000 แค่นั้นเองนะครับ สมมุติว่ามันเหลืออยู่ประมาณแสนแปดแสนแปดเนี่ยมันก็จะขึ้นตึ้งมาดูว่าอัตราการเสียภาษีว่า เงินได้สุทธิต่อปีที่หัก everything จิงกะเบลแล้วเนี่ยว่า มันเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นตั้งแต่1นึ่งแสนบาทจนถึง1นึ่งแเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแนะครับศูนย์แต่ศูนย์ถึง1นึ่งแก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปชำระภาษี แต่ถ้าตั้งแต่ 1 5 0 0 0 0บาทจนถึง 3 0 0แสนนะครับคุณจะต้องชำระภาษี 5%จากยอดคงเหลือที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วไม่ยากนะครับก็คือเอา คูณ5%บากคุณก็ชำระไปแค่นี้นะครับมันก็ไม่ยากก็ไม่เยอะ เพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างร้านบางร้านถ้าเกิดเป็นร้านขนาดเท่าผมเนี่ยทำคนเดียวหรือว่ามีลูกน้องคนสองคนเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็ว่าไม่เยอะนะครับ แต่ถ้าเกิดใครคงเหลืออปีหนึ่งคุณมีรายได้สุทธิคงเหลือนะครับสามแสนหนึ่งบาทสามแสนหนึ่งบาทจนถึงห้าแสนนะโดนเลยจ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์สมมติสามแสน เสียเท่าไหร่วะสามแสนคุณจะต้องเสียติ๊กตอกติ๊กตอกสามหมื่นป่ะ อ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของสามหมื่นเอ้สามแสนก็คือสามหมื่นนี่นะครับประมาณนี้ อ่จริง ๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าช่างตัดผมช่างทำผมเราก็คือมีวิธีการทำงานหรือว่า อะไรต่างๆนานาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีวิธีการหาไรายได้ ไม่เหมือนกันภาษีซื้อภาษีขายแรงนี้ ถ้าเกิดเป็นร้านใหญ่เขาก็จะมีระบบภาษีของเขานะมีคนมาทำภาษีให้ เช่น มีภาษีซื้อภาษีขายเท่าไหร่ ภาษีใบเสร็จซื้อของขายของเท่าไหร่เขาจะมีการคำนวณคือมันจะเป็นในอีกส่วนหนึ่งอ่ะ ซึ่งซึ่งจะเป็นเขาอาจจะเป็นการจดทะเบียนในรูปของบริษัท แต่เราเป็นบุคคลธรรมดานะครับ เราต้องตราหนัก ผมใช้คำว่าตราหนักดีกว่าว่าเราจะต้องทำการเสียภาษี บุคคลธรรมดาตามพื้นที่นั้น ๆ ในส่วนของสัมภาระเขาก็จะเป็นมีแคชเชียร์ที่รับชำระเลย พอชำระเสร็จปุ๊บเขาก็จะบินใบเสร็จตัวนี้มาให้เรานะครับ แนบมา แต่ถ้าเกิดใครต้องการเก็บสำเนาตัวนี้ บอกเขาเลยนะว่าขอคัดสำเนาแบบพองอดอที่เราไปยื่นอย่างเช่นพองอด90นะครับ แล้วก็ขอคัดสำเนาเข้าไปได้เลย นะครับเราก็จะมีค่าคัดสำเนาประมาณ 30 บาทมั้งนะฮะในตัวนี้ก็จะเราก็จะได้ไปเสร็จหมดเลย พอคัดสำเนามาแล้วก็จะมีการสแตมป์สำเนาถูกต้องทำไมผมถึงบอกว่าจะต้องมีการคัดสำเนาเหตุผล เพราะว่าเวลากรณีที่เขาถาม เวลากรณีที่คุณไปยื่นกู้ซื้อบ้านนะครับ นี่ผมพุ่งประเด็นเลยนะ กรณีที่คุณมุ่งไปซื้อบ้าน ไปกู้ซื้อบ้านนะครับทางธนาคารเขาจะถามว่า เราทำกิจการส่วนตัวใช่ไหมเขาจะเขาก็จะถามว่า เฮ้ยคุณเสียภาษีไหม มีการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาไหม มีการเสียภาษีประจำปีไหมบอกมีอ้าไหนคุณลองเอาแนบมาให้ด้วยนะอ้าวไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้ มีแต่ใบเสร็จเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ย ก็ก็ได้นะ แต่ว่าถ้าไอเดียคุณจะต้องมีรายละเอียดแนบให้เขาด้วย ธนาคารเขาก็จะได้ดูรายละเอียดนะครับ ก็จะเป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งสำหรับการมีรายได้ของร้านตัดผมช่างตัดผมนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ้ายังไงแบบฟอร์มผมย้ำนิดนึงนะแบบฟอร์มฮองดอ90 หรือ 94 คุณสามารถไปโหลดหรือว่าไปหาไปศึกษาดูได้นะครับ เดือนนี้เดือนเดี๋ยวก็จะสิ้นปีแล้วจะเดือนธันวาแล้วนะครับ แล้วก็ไปดูศึกษาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างรายละเอียดยังไงบ้างนะครับ คุณไม่ต้องกลัวนะครับสมกรไม่โหดร้ายนะครับสมกรไม่โหดร้ายนะครับ ถ้าเกิดเราจริงใจนะครับ เราจริงใจมีเจตนารมที่ดีนะครับ ในการที่จะทำภาษี ในส่วนอัตราเลทการอัตราการเสียภาษีเนี่ยทุกคนน่ยใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์เลยนะ มีคนแนะนำมีคนทำเกี่ยวกับเรื่องภาษีเยอะมากอสอนการคิดคำนวณภาษีหักเขาเรียกว่าอะไรรายได้นะครับไม่ใช่หักรายจ่าย ผมก็คอยจะติดเกี่ยวกับเรื่องหักหน้าที่จ่ายอยู่เรื่อยเลย เพราะว่าเราต้องมีความตระหนักตระหนักในการเสียภาษีนะครับ แล้วประเทศเราจะได้เจริญรุ่งเรืองไม่พูดเลยอ่ะให้พูดเดี๋ยวเดี๋ยวทัวร์ลงอีกแล้วผมว่าโอเคถ้าถ้ายังไงนะครับ อย่าลืมนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะถามได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ถ้าผมตอบไม่ได้ผมจะไปหาข้อมูล จากผู้รู้หรือว่าเจ้าหน้าที่เลยผมจะถามเลย เพราะว่าเราเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้มากที่เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ เพราะว่ามันแสดงถึงความโปร่งใสเราความจริงใจของเรานะเราจะไม่มีการบกเม็ดเพราะว่าร้านทำผมเล็กๆ ก็อยากต้องการเจริญเติบโตนะครับ ผมเน้นย้ำนะเสียภาษี ถ้าอยากใครอยากโต อยากโตกว่านี้ เสียภาษีนะครับ จะมีเดี๋ยวเราค่อยพูดกันต่อไปดีกว่า ในคลิปต่อไปเพราะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวมาก สรุปแล้ว สรุปแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรมากคือคุณต้องเสียภาษีไปยื่นภาษีบุคคลธรรมดานะครับ ไปยื่นภาษีเสียบุคคลธรรมดาพกดอ 9094 นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเออเราจะต้องไปเสียภาษียังไงเนาะไปทำยังไงเนาะทำให้ครบจบกระบวนความอ่ะคุณอยู่ได้แน่นอนนะครับ คุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยโอเคครับถ้ายังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับ กดแชร์และให้คนอื่นกดติดตามกด subscribe subscribe subscribe subscribe นะครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ กดกระดิ่งให้ด้วยเพราะตอนนี้ช่องเราค่อยๆเติบโตทีละนิดทีละนิดมีผู้ติดตามขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็คลิปเกี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้เนี่ยมีคนดูค่อนข้างเยอะแล้วส่วนในเรื่องของการตัดผมแบบนำเสนอการตัดผมทำสีอะไรต่างๆ ก็มีคนดูอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคไม่พูดมากแล้วครับตอนนี้ดึกมากแล้วถ้ายังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากช่องเลยฮะสตูดิโอด้วยนะครับนี่โลโก้โลโก้โลโก้ โลโก้ใหม่โลโก้ใหม่นะครับอขอบคุณมากนะครับ อย่าลืมนะครับร่ำหลับฝันดีทุกคนนะครับอขอให้มีความสุขร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยคิดดีทำดีคิดดีทำดีพูดดี พูดดี คิดดี พูดดีทำดี สิ่งที่ได้ก็จะกลับมาทำให้เรามีความสุขนะครับ ถ้าใครทำอะไรแบบเดิมๆ แล้วไม่มีความสุข คุณจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ ลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ผลลัพธ์ก็จะได้สิ่งใหม่ๆ กลับมานะครับอย่าลืมอันนี้คือผมใช้มาตลอดนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ